นะคะวันนี้เจ๊มาเรียนออนไลน์ค่ะ นี่ก็จะเป็นภาษาไทยของเจ๊ค่ะเจ๊เพิ่งระบายได้แค่นี้นะคะทำอะไรมั่งคะวันนี้ วันนี้คุณครูให้เจ๊ทำหน้าที่ 27ถึงหน้า28อันนี้คุณครูบอกว่าให้เขียนระบายสีคำในแม่กลค่ะ ส่วนอันนี้ให้เขียน อนอันนี้ให้บอกชื่อมาตาของชื่อแบบนี้ค่ะ นี่คือตัวอย่างของเขาค่ะไปทำกันเลย น้องต้นกล้า สวัสดีครับ วันนี้ต้นกล้าจะมาเรียนอกับพี่เกนั่นเองน้องต้นกล้าทำอะไรครับวันนี้ระบายสี อ่า เริ่มหรือยังเริ่มกลิ้นต่อไปนะคะ ครั้นเป็นแม่กลนะคะ จะเป็นนอนหนูกับรอเรือนะคะ ไประบายกันเลยค่ะ เจ๊จะเอาเป็นสีอะไรดี นี่ค่ะร้านน้ำจิ้มเสร็จแล้ว น้องการน้องทำอะไรอยู่ถึงไหนแล้วครับ อือหือ นี่น้องพูดบ้างสิ ต่อไปนะคะ เล่นนะคะ เล่นนอนหนู จะเป็นแม่กลนะคะ แล้วก็ระบายเลย

บันไดนะหนู เป็นแม่กลนะคะระบายเลย ไปดูของน้องกันเลยค่ะ パパ ไปกันเลย ทุกคนคะ พอจะเดาออกหรือยังคะว่าเกสระบายรูปอะไร เท่านี้ทุกคนก็น่าจะเดาออกแล้วนะ ดูเฉลยท้ายคลิปนะคะทุกคน แม่กลจะมีหลายตัวอักษรนะคะระบายกันเลย ต่อไปในนี้แกจะเอาเป็นสี นี่ค่ะ สามสีนี้เลย สีชมพู สีม่วง และสีฟ้าค่ะไปดูกันเลยว่า จสวยกันไหมอย่างแรกเราใส่ชมพูก่อนค่ะคันนะคะ ก็เสียงท้ายแม่กลนะคะ นอนหนูนะคะไปนะคะดานนะคะ แต่จะเป็นลอจุลานะคะ แต่เป็นแม่ ถึงไหนแล้วเอ่ยถึงหน้าใหม่แล้วหรอ น้องต้องการระบายอะไรครับ หน้าใหม่ครับระบายอะไร รองเท้า รองเท้า นี่ไงรองเท้าหนู มันเหมาะกับรองเท้าหนูมาก ค่ะใส่ลิงตาไปนะคะทุกคนตอนนะคะเราเรือเสียงท้ายก็เป็นแม่กลเหมือนกันค่ะระบายเลย จบนี้แล้ว เฉลยก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะ ทุกคนก็พอจะรู้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะสวยไหมคะ ถ้าสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เกดด้วยนะคะทั้งเท่านี้ บ๊ายบายเสร็จแล้วค่ะสวยไหมหนไหนครับ โชว์ให้ดูหน่อยเสร็จแล้วอยู่ไหนครับ ยกขึ้นให้ดูหน่อยสิสวยสวยไหมครับเพื่อนสพืครับ สวยครับ ถ้าสวยอย่าลืมกด ไลค์ให้ต้นกล้าและเจ๊เป็นเพื่อนด้วยนะ บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วผมขอ ก็ขอตัวลา กับพี่เกดก่อนนะครับ สวัสดีครับ